ครับในหัวข้อต่อมานะครับก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายในหน่วยนี้นะครับ ก็คือจะเป็นในเรื่องของการจัดการข้อมูลจากการแชร์ข้อมูลนะครับที่มีบุคคลอื่น แชร์ข้อมูลมาให้เรานะครับ ซึ่งทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นบัญชีที่เป็นเจ้าของนะครับ แชร์ข้อมูลตรงนี้นะครับ ให้กับบัญชีอีกบัญชีหนึ่งก็คือบัญชีนี้นะครับทีนี้ไฟล์ของผู้เป็นเจ้าของนะครับ ไฟล์ก็จะทำงานอยู่ที่ในไดของฉัน ส่วนในส่วนของบัญชีที่มีการแชร์ไว้นะครับ เริ่มต้นเนี้ยไฟล์ข้อมูลจะยังไม่มีนะครับ อยู่ในนี้แต่ว่าไฟล์ข้อมูลอยู่ที่ไหนนะครับ ถ้าเกิดมีการแชร์ข้อมูลมาให้เรานะครับ ไฟล์ข้อมูลก็จะถูกจัดเก็บอยู่ที่เมนูตรงนี้นะครับ แชร์กับฉันนะครับ เราก็สามารถคลิกเข้าไปได้ อันนี้นะครับก็เป็นไฟล์ที่มีบุคคลแชร์ไม่้เรานะครับในวันนี้อันนี้ก็รายละเอียดไฟล์ต่างๆก่อนหน้านะครับ ที่มีคนแชร์ไม่้เรา ซึ่งเราสามารถที่จะทำการเปิดเข้าไปดูไฟล์ต่างๆในนี้ได้ สามารถสร้างโฟลเดอร์ได้นะครับ นี้ลองไปดูในหน้าจอของเจ้าของนะครับ อ่า ก็จะมีนะครับโฟลเดอร์โผล่ขึ้นมา แล้วก็บอกว่าโฟลเดอร์เนี้ยใครเป็นเจ้าของนะครับ ที่ทำงานที่ได้ทำการสร้างเอาไว้นะครับ อ่า ในส่วนของผู้ที่ได้รับการแชร์ก็เช่นกันนะครับ อันนี้เป็นเจ้าของก็คือตัวเราเอง ส่วนอันนี้ก็เป็น 3 ไฟล์ที่บุคคลอื่นแชร์ไม่ให้เรานะครับ ครับทีนี้นะครับข้อมูลที่เราได้รับการแชร์มานี้เราสามารถที่จะเพิ่มเข้าไปในไดของเราได้นะครับ ซึ่งอันนี้จะเอาไปใช้ในกรณีที่เราทำการติดตั้งตัวโปรแกรมลงในเครื่องนะครับ ซึ่งมันจะซิงให้เราอัตโนมัติโดยเช่นกันนะครับ วิธีการก็คือให้เราคลิกขวานะครับจากนั้นให้เราเลือกที่เพิ่มในไดของฉัน กดเข้าไปเลยครับ แล้วก็ทำการจัดระเบียบไฟล์นะครับ เราสามารถที่จะย้ายไปยังตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับ หรือเราสามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับ แล้วก็กดย้ายมาที่นี่ กลับไปที่ไดของเรานะครับ อันนี้ก็เป็นโฟลเดอร์ที่เราสร้างเอาไว้นะครับ เรียบร้อยครับไฟล์ข้อมูลหรือว่าไฟล์คโฟลเดอร์ที่ทำงานร่วมกันอยู่นะครับ ก็จะถูกจัดเก็บ อยู่ที่ไดของเราแล้ว เวลาเราใช้งาน โปรแกรมที่ติดตั้งนะครับ ซึ่งเราจะเรียนกันในหัวข้อต่อไป ตัวงานทั้งหมดเนี้ยมันก็จะทำการซิงค์อัตโนมัติลงเครื่องของเรานะครับอ่าก็ขึ้นอยู่ที่การตั้งค่านะครับว่าจะให้ซิงค์ลงเครื่อง หรือว่าทำงานแบบออนไลน์ ครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อในส่วนของการจัดการข้อมูลจากการแชร์นะครับ สรุปง่าย ๆ ก็คือไฟล์ข้อมูลที่ ได้รับการแชร์นะครับ ก็จะมาอยู่ที่เมนูแชร์กับฉัน ซึ่งเราสามารถที่จะย้ายกลับไปไว้ในไดร์ของเราได้นะครับ โดยการคลิกขวาแล้วก็โดยการคลิกขวาแล้วก็เพิ่มไปในไดร์ของฉันนะครับซึ่งถ้าเราดำเนินการย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เมนูดังกล่าวก็จะหายไป ก็จะกลายเป็นย้ายไปที่แทนนะครับ